ลัไปพร้อมกัน ก็แค่ความจริงที่เราต่างคุ้นเคย แล้วใหญ่ต้องกังวลแค่ฝนพรำ